การที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการสอน ทำให้ผู้สอน มีโอกาสที่จะใช้สิ่งต่างๆ เหล่านั้น ถ่ายทอดเนื้อหาสู่ผู้เรียนได้สะดวกมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นนะคะ รวมถึงการนำไปสู่วิธีการสอนใหม่ ๆ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล่ะ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีมากมาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลอย่างไรกับผู้เรียนบ้าง วันนี้เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ในปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้สอนจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ ลองดูที่ภาพต่อไปนี้กันเลยค่ะ รูปสี่เหลี่ยมสีเขียว คือรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ส่วนวงกลมสีแดงคือผู้เรียน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เกิดความอึดอัด ระหว่างผู้เรียนและรูปแบบการเรียนแบบเดิมๆที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ ตามกรอบหรือแนวคิด หรือแนวทางที่ถูกกาหนดหรือวางไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย หรือที่เราเรียกกันว่าการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 การจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ จึงมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ตั้งแต่โครงสร้างการศึกษา ผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น และตอบสนองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีรอบตัวผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอนเปลี่ยนการสอนแบบดั้งเดิมที่เน้นการบรรยายมาเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน หรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ส่วนผู้เรียนเองก็เปลี่ยนจากการนั่งฟัง มาเป็นผู้ที่สืบค้นค้นคว้าจากสิ่งรอบตัว ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แหล่งความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครื่องมือที่อยู่รอบตัวค่ะ ส่วนโครงสร้างระบบการศึกษาควรได้รับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยและผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน หมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้จากทุกที่ แทนการเข้าห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เป็นต้นค่ะ สิ่งเหล่านี้คือรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่ะสำหรับคุณลักษณะสำคัญนะคะสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือในอนาคตอันใกล้นี้ ที่ผู้สอนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีดังนี้ค่ะ พัฒนาการและแนวโน้มของนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอนาคต ข้อแรกก็คือ easy ซึ่งก็หมายถึง เทคโนโลยีที่นำไปใช้ควรจะใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเข้าถึงทุกที่ทุกเวลา ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ไม่ยาก หรือสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ข้อที่ 2 ก็คือ engage หมายถึงการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปแบบของการใช้เครื่องมือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการดำเนินกิจกรรม โดยอาศัยไอที เป็นตัวช่วย ข้อที่ 3 effective คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นในชั้นเรียน ต้องส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อที่4 mobile หมายถึง การเรียนการสอนจะมีแนวโน้มไปสู่การเรียนรู้บนอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตค่ะ ข้อที่ 5 ก็คือ personal ซึ่งหมายถึง การเรียนการสอนจะถูกออกแบบและพัฒนาให้ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล และข้อสุดท้ายก็คือ social หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นในรูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ ผู้เรียนมีหน้าที่ในการค้นหา เสาะหา แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาสังเคราะห์ และสกัดเป็นความรู้ที่มีความหมายสำหรับตนเองค่ะ จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับการศึกษา ที่ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งผู้สอนและวิธีการสอน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนค่ะ หวังว่าสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวไป โดยเฉพาะคุณลักษณะหลักสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะช่วยเป็นแนวทางที่ให้ผู้สอนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวเองในฐานะผู้สอนและก็ผู้เรียนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ